far से रहेगा भीगा อร่อยถู the he's gonna จ๊ะครับผมสนุกสนุกกันไปสามชาบ้างครับผมย้อนยุกกันไป แล้วก็ร่วมสมัยปะปนกันไปกันแล้วกันนะฮะ อย่าเพิ่งครับคืนนี้ก็อยู่กัน